สำหรับประโยค Selamat tinggal dan semoga perjalanan Anda menyenangkan, Pak. แปลว่า ลาก่อน เป็นจำนวน ใช้ บอก การ กล่าว นัก ท่องเที่ยว กล่าว ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ตรวจ คน เข้า เมือง และพูด กล่าวลาก่อน เดิน ออก จาก ช่อง ตรวจ คน เข้า เมืองคำว่า Selamat tinggal แปลว่า ลาก่อน แต่ในภาษาไทย อาจ จะ ใช้คำว่า สวัสดี นคำว่า ลาก่อน เพราะคำว่าสวัสดีในภาษาไทยใช้เป็นคำทักทายหรือเป็นคำกล่าวลาก็ได้ คำว่า dan แปลว่า และ คำว่า semoga แปลว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำว่า perjalanan แปลว่า เดินทาง คำว่า anda แปลว่า คุณคำว่า menyenangkan แปลว่า สนุก